เลขสองมาสักขนาดนี้ก็รอเลยครับเบ็ดสองนี่เบ็ดสองนี่โอ้ไม่ไม่ไม่มีเบ็ดสองอีกลืม ผมลืมว่าเกมนี้แม่งเริ่มที่เบ็ดสี่นะงั้นขอยัาจัดเบ็ดแปดไปเลยละกันนะเมื่อน้ามาขอจำแจมเด้อขอจำแจมกันก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับเพื่อนนะมามามาดูกันว่าวันนี้ไก่แจ้ของเราจะแตะดิบแตะดีหรือเปล่านะครับ ผม จำจำเด้อพีจีอย่าแกงกันนักเลยเด้อช่วงนี้ผมมาเล่นพีจีมันไม่ค่อยแตกให้ผมเลยไม่รู้เป็นอะไร รู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เฮ้ยมาว่ะมาว่ะสเก็ตเตอร์มาว่ะขอยตัวหนึ่งมาขอยตัวหนึ่งมาให้ลุ้นขนาดนี้ต้องได้สักตัวแหละมันต้องได้สักตัวแหละวะจัดมาดิครับจัดมาดิครับแล้วเขายาเข้าเย็นด้วยไงแล้วเขายาเข้าเย็นด้วยไงเฮ้ยตัวเดียวเองฮัลโหลให้ลุ้นทั้งสี่แถวมันจะไม่ได้เลยเหรอวะ เออ มันต้องมาบ้างเลยวะตัวเดียวเอง จัดไปดรขาแปดสปิน ขอแจมแจมนะในฟรีขอแจมแจมนะนอกฟรีเมื่อกี้ไม่แตกเลยชิดคก มามามามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ขอแจมแจมขอแหลมแหลมเด้อโอ้โหอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าอะไรตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดนะตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดตัวใหญ่อะไรเอาหมดอะแตกดีกว่าไม่แตกนะครับผมอย่าไปเรื่องเยอะมาก เออต้องงั้นเดี๋ยวหูละวายการันตีการแตกวายการันตีการแตกแบบนี้บอกเลยว่าแจ่มผมบอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแหลมครับผมไหลๆไปดีไหลไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไปเออบอกได้เลยว่ามาดีจัดนะเมื่อนาโูจังหวะนี้บิ๊กวินมาแล้วว่ะเมกะวินซะด้วย1,200กว่าบาทเลยนะเมื่อนาโหไว้เข้าช่อง2ช่อง3การันตีการแตกไปเลยเมื่อกี้5รอบติดมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเอาจัดเพื่อนเอาจัดถือว่าเริ่มมาได้ดีถือว่าเริ่มมาได้แจ่มอยู่ครับผมพันสาม ไปขออยากขยับเบ็ดกันเลยนะเพื่อนนะไปเบ็ดยี่เลยละกันเบ็ดโปรดผมอีกแล้วเบ็ดยี่เนี่ยโหมาส่วนใหญ่เบ็ดยี่จะแตกดีอยู่แล้วนะมันไม่รู้ว่าเนี่ยจะแตกดีหรือเปล่า ไม่รู้ว่าไก่จะจะแตกดีหรือเปล่าวายได้อยู่นะวายได้อยู่นะเต็มกราไปเออหูตัวแพงแตกแต่ด้วยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหวายไม่เข้าดีจัดเลยวันนี้ วันนี้วายไม่เข้าดีจัดเลยเพื่อนเมกาเอ้ยไม่ใช่เมกาวินดิบิ๊กวินไปอีกแล้วนะบิ๊กวินไป500กว่าบาทเมื่อกี้กูจะเมกะอย่างเดียวเลยชิดคอวันนี้ผมแอบเจ็บคอนิดนึงนะมานะ ขออภัยด้วยนะครับผมเฮ้ยไหลดีอยู่นะไหลดีอยู่นะทำเป็นเล่นไหลดีอยู่เด้อไหลดีอยู่เด้อยาวไปเพื่อนยาวไปถ้าได้เข้าฟรีเบ็ดยีนนะแจ่มน่าจะแหลมอยู่ แจ็บนะจะแหลมอยู่กับผม เอานี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเลยว่ะพูดถึงก็มาเลยว่ะมา จัดมาดินก็จัดมาครับหน่อยตัวเดียวเนี่ยขอตัวเดียวมา เข้าให้หน่อยได้ไหมเข้าให้หน่อยได้ไหมโอ้โหตัวเดียวเองฮัลโหลอะไรวะเออนี่ไงมาอีกแล้ว คือมึงให้กูลุ้นสองรอบติดต่อขนาดนี้ต้องมาแล้วนะจิมคือมึงต้องมาแล้วนะถ้าไม่มาคือมึงกวนตีนะพีจีนะ ตัวเดียวโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหแม่งกวนตีนผมจัดเลยเพื่อนเหมือนเหมือนมันรู้ว่าผมอยากได้เข้าฟรีอ่ะ แล้วมันก็มาให้แต่มันไม่มันไม่แตกเอ้ยไม่ใช่ไม่แตกมันไม่มา อะไรของมันวะนะ่ะก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดนะครับผมย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อนระวังจะโดนโกงกันด้วยครับ นี่มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมึงต้องมา สักทีแล้วแหละจริงขอเถอะว่ะโอ้โหยังได้ลุ้นยังอยู่ยังได้ลุ้นกันอยู่มา จัดมาเถอะพลีทพลีด จัดมาทุเดียวเนี่ยฮัลโหลสเก็ตเตอร์สามตัวเองเกมเนี่ยมันจะไม่มาจริงเหรอเพื่อนมันจะไม่มาจริงเหรอตัวเดียวเองนะเว้ยฮึบโอ้โห อะไรวะน้า โอ้โห อะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวแล้วขอญาตไปเบ็ดสี่สิบเลยแล้วกันนะ หัวล้อเลย เอากูหัวล้อเลยมึงไม่เข้าได้ไงวะไม่ให้ผมลุ้นสเก็ตเตอร์สามรอบติดแต่ไม่ไม่เข้าเลยขาดตัวเดียวไอเช็ดเคเดือดเลยกูนี่เดือดเลยครับผม ขอดีๆหน่อย ขอดีๆหน่อย ฮัลโหลรู้สึกมันจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วว่ะมาวายช่องสองมาวายช่องสองไหลๆไปไหลต่อไหลต่อไหลต่ออย่างนั้นแหละโอ้โหแต่มันเบาอ่ะได้แต่ตัวเบาๆเว้ยขอตัวหนักๆหน่อยดีวะตัวพงตัวแพงไม่มีเลยหรอฮัลโหลเริ่มไม่ได้เรื่องละเริ่มไม่ได้เรื่องละไก่แจ้กู มาแค่ช็อตเดียวเอง มาแค่ช็อตเดียวแล้วแม่งก็หายไปเลยฮัลโหลเออมาหน่อยดิวะมาหน่อยวะช่องสามว่าไง โอ้โหแม่งไม่ไหล นึกว่าจะมาดีแล้วนึกว่าจะมาดีแล้วแต่มันไม่ไหลอะไรของมันวะน่าเอ้ยไก่แจ้วหน่อยเพื่อนไก่แจ้วหน่อยเพื่อน มันจะเงียบมันจะเหงาเกินไปแล้วเด้อ มันจะเงียบมันจะเหงาเกินหูแล้ววายไปอยู่ข้างหลังวายไปอยู่ซะข้างหลังแต่ยังไหลอยู่ถามจริง โอ้โห สวายอยู่ข้างหน้านะมึงนี่ไงมาอีกแล้ว รอบนี้ต้องมาแล้วนะรอบนี้กูขอเถอะสาธุพีจีสาธุอย่าแกงกันนักเลยนะเพื่อนนะ อย่าแกงกันนักเลยโอ้โหสเกตเตอร์อีกตัวเดียวเองฮัลโหลจัดมาดิวะโอ้โหแม่งงกจัด แม่งงกจัดมาขอเถอะกูขอเถอะวะจัดมาจัดมาฮึบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอีกตัวเดียวเองอะเพื่อนนมันอีกตัวเดียวอีกหลายรอบแล้วอะ มันก็หลายรอบเกือ มันก็หลายรอบเกือมันกวนตีนผมจัดเลย มันแบบมันกวนตีนผมจัดเลยเพื่อน มา ไหลดังยาว แต่ไปสามร้อยเองว่ะไปเบ็ด โอ้ยสี่สิบมันเดินดีกว่าตอนแรกว่าจะกะเบ็ดเจ็ดไปเบ็ดแปดสิบนะ แต่ไม่น่าไหวเพื่อนทุนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเบ็ดแปดสิบไม่น่าไหวผมว่า เมื่อไหร่พีจีจะเลิกแกงผมมาแล้วเพื่อน โอ้ยกูวนพันสี่พันห้ามานานแล้วนะโหลกูวนพันสี่พันห้ามานานแล้วนะ จัดให้หน่อยได้ไหมจัดให้หน่อยได้ไหมเบสสี่สิบกูเนี่ย ไม่เงียบไม่เหงาจัดเลยเพื่อนไม่เงียบไม่เหงาจัดเลยขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหมโอ้โหมันไม่แตกเลยเพื่อน มาเบ็ดยี่ก็ไม่แตกอ๋อโหลผมว่าต้องเบ็ดสี่เหมือนเดิมเลยวะเบ็ดสี่เหมือนเดิมแล้วเพอมาขอยนิดนึงได้ไหมพี่จีขอยนิดนึงได้ไหมวายช่องสองนะมาไหลไหลไหลไหลไปดีไหลไหลไปดีไหลต่อไหลต่อไหลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เคด้วยมาสวย้ะเอ้ยไม่ใช่เคด้วยนี่วะวายกันโอ้โหเต็มกราไปดอกนี้มันต้องอย่างนี้ดิวะ มันต้องอย่างนี้ดิเออ ดีนะยังมาดอกสุดท้ายมันไม่กลับเป็นไปสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะ